ลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน การแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย RDC 2017 ระดับประเทศ หัวข้อของการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทยในแต่ละปี ก็จะแตกต่างกันไปนะครับ สำหรับในปีนี้เป็นหัวข้อ รัชกาลที่ 9 กับการเกษตร ซึ่งเป็นการสืบสารพระราชปณิธาน โดยนำความรู้ด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ มาช่วยแก้ปัญหาด้านการเกษตรของประเทศครับ สวทชร่วมกับสถาบันการศึกษา และหน่วยงานพันธมิตร จัดการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 หรือ RDC 2017 ในหัวข้อ รัชกาลที่ 9 กับการเกษตร ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงความรู้ระหว่างเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติกับภาคเกษตรกรรม โดยผู้เข้าแข่งขันจะได้ฝึกคิดออกแบบและสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาทางด้านการเกษตรของประเทศอย่างยั่งยืนได้สำหรับรอบชิงชนะเลิศที่จัดขึ้นในวันที่24มิถุนายน2560ณศูนย์การค้าพันทิพย์ประตูน้ำที่ผ่านมา มีนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจากระดับภูมิภาค 18 คนจาก 22 สถาบัน เข้าร่วมการแข่งขัน โดยผู้ชนะเลิศจำนวน 5 คน เป็นตัวแทนเยาวชนไทยไปเข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติ International Design Contest Robocon 2017 เดือนสิงหาคม 2560 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน สนับสนุนโดย m t e c สวทช และหน่วยงานพันธมิตร พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 564 8000